ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันฟูไอซ์นะคะ วันนี้ไอเพิ่งได้พาเลตใหม่มาจากฟอนยูทูนะคะ เป็นไอพาเลตคอลเลคชันใหม่ที่เพิ่งออกมาเลยนั่นเองนะคะ ก็มีทั้งหมด 6 สีด้วยกันนะคะ เดี๋ยววันนี้จะมาสวอชแล้วก็ลองแต่งให้ดูเป็นไอเดียเพื่อนๆนะคะเผื่อว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะสอยสีไหนดีนะคะ ก็มาดูในคลิปนี้ได้เลยค่ะเริ่มจากเบอร์หนึ่งกันเลย ร้อยแล้วนะคะ6สีหวังว่าเพื่อนๆที่ดูเนี่ยจะได้ไอเดียนะคะ ว่าจะซื้อสีไหนดีนะคะ ก็สำหรับไอแล้วเนี่ย คิดว่าเป็นพาเลทที่ราคา ดีงามนะคะ199บาทในช่วงเปิดตัวนะ แล้วก็เอาคุณภาพเนี่ยดีมากๆเลยนะคะเม็ดสีชัดนะ แล้วก็เขาจัดสีมาสวยนะคะ ในสีสีเนี่ยสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะ สำหรับมือใหม่ไอคิดว่าสามารถแต่งได้แน่นอนนะคะ แต่ว่าถ้าใครแต่งไม่ได้เนี่ยก็มาดูไกด์ในคลิปนี้ได้เลยนะคะ ลองแต่งตามกันได้นะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะคะ ที่กำลังคิดว่าจะซื้อสีไหนดีนะคะ ถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะคะ หรือว่าจะติดตามทางช่องทางอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะ ชื่ออันฟูไอทุกช่องทางเลยค่ะ ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย